โอเคค่ะสำหรับหาสิบบาทนี่ใส่สูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนสิเป็นจังไดกะม้าเบิ้งไปพร้อมๆ กัน โอ้โหม้าแถวนึงว่ะโอเคค่ะ ตอนนี้บวกม้าแล้ว 18 บาทเนาะค่ะอ่ะสำหรับสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนาะค่ะเขากะสามารถเล่นได้ตั้งแต่ทุนหน่อยไปจนหอดทุนหลายเลยเนาะเขากะพยายามปรับเปลี่ยนเเวลาเล่นกันเอาเนาะค่ะสำหรับช่วงเวลาใดทีบ่ค่อยเข่ากะอยากให้ร้องเวลาไม่เบิ้งเนาะแต่ว่าผู้ใดเล่นเวลาใดเราเขากะ บอกนูนะได้เนาะค่ะ เดี๋ยวนูนะกัดสีมาทดลองให้โอเคมงกุลมาโอ้โหมาสี่บาทอ่าดาบขวาด้วยเข่าดีป่ะอีกครั้งนึงกับบกเขาหากอีกครั้งนึงเขากับสีได้ฟีสปินเนาะค่ะโอเค ช่วงช่วงหลังๆไม่ดีหนูนะคิดว่าโลมามันกำลังมาเนาะค่ะ เห็นค้นเลนเราแบบแตกหลายโอ้โหมาว่ะแถวนึง บวกมาสิบแปด โอเค ได้อังุนอีกเออบกเขาอีกข้างนึงสีเขาเอ้ยอีกสองข้างนี่สีเขาฟีสปินบอมา โอเคค่ะ อีก 3 บาท เออแจกกันมะขอสิงโตล็อกแรกเออเคสสิงโตล็อกแรกมะบวกมาอีก 3 บาท โอ้โหบวกเขาฟรีสปินเนาะค่ะ โอเค โอ้โหโบนัสบ่เขาอ่าองุ่นโอ้โหโลบอมาว่ะ โอเค โอ้โหมงกุฎม้าเมื่อกี้ 46 บาท ไว้ซี่ช่องเลยเมื่อกี้ มาว่ะ โอเคค่ะตอนนี้เขาได้บิ๊กวิน47บาทเนาะ ฮอดร้อยเดี๋ยวขออนุญาตปรับไมเนาะค่ะ โอเคตามสูตรเท่ากับคือ 6 บาทเนาะค่ะ ผู้ใดที่สงสัยเนาะค่ะว่าสูตรหาเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงหนูนะเล่นจังไดสูตรหาเปอร์เซ็นต์เล่นเวลาใดสำหรับสูตรหาเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะหนูนะเล่นส่วนมากสิเล่นเก่าโมงบ่ายสองแล้วก็ตีสองกะเลือกเวลาเล่นเอาเนาะโอเคฟีสปินซี่ข้างค่ะ เดี๋ยวเขาสิบปั๊บใหม่อีกครั้งนึงตอนสองร้อยเนาะค่ะ วิธีปรับใหม่ก็คือเขากะลองคำนวณเอานอว่าหาเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนเนี่ย มันประมาณเท่าไหร่จังหนึ่งร้อยเขากะสิใส่ไม่หกบาท เนาะค่ะสองร้อยเขาใส่ไปสิบห้าบาท โอเค แล้วก็หาร้อยหาร้อยสามสิบหนึ่งพันหนึ่งพันอีกหกสิบเนาะแล้วก็สองพันอีกร้อยห้าสิบเนาะค่ะสำหรับการปรับใหม่ของเขาโอเคอ่า 6บาท โอเค ขวานมาว่ะ ไม่เข่าเรื่อยๆเลยได้นี่เท่าไรละร้อยสี่หกโอเคโลองุนมาเออมา 12 บาท โอเคค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากพูดคุยอย่างกับหนูนะก็สามารถกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมโอ้โหมาแบบซี่26 บาท แค่มาว่าบวกมา 30 บาทเนาะค่ะกะสามารถกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมมาได้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิมีกิจกรรมให้เล่นกันเรื่อยๆเนาะค่ะมีแจกทุนแจกอย่างน้ำเดี๋ยวลิงสิถิงไว้ให้ใต้คลิป โอเคมาแถวหนึ่งสิบสองบาท เออ เข่าดีอ่ะโอเค โอ้โหโอ้โหสามสิบแปดมงกุฎมาอีกอ่ามา โอเคค่ะอู้เสียดายดับขวานกับองุ่นเนาะ น่าจะสลับกัน 200แล้วค่ะ เดี๋ยวปรับไป15บาทเนาะค่ะอ่าโอเค กดต่อค่ะ เออแถวหนึ่งโอ้โห ปรับมากกับเข่าเลยโอเคค่ะ ยังบ่เขาอีก เออมาอยู่หาบาท เฮ้ย แต่ว่ามือนี่แตกดีนะ โอ้โหบ่เขา เออโบนัสมาโอเคตอนนี้ได้เข่าฟันสิงโตแล้วนะคะเป็นครั้งแรกของมือนี่เลยโอเคสำหรับฟันสิงโตหนูนะมักสิเปิดด้วยกลางเนาะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปเลยกลางโอ้โหโลเปิดมาก็ได้โลเลย บวกมาซี่ที่หาเนาะคะ่ะต่อไปขวาเนาะโอ้โหโลโอ้โหอย่าว่าโลขวา เดี๋ยวซ้ำขวา เดี๋ยว สามอันเลยเหรอ ได้โล่สามอัน เนาะค่ะ บวกมา แค่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทอู้เสียดายว่ะแม่งโอ้โหเสียดายอะสามร้อยสิบสามบาทเนาะค่ะอู้มันนี่ยังเซ็งเลย ได้สามอันเลยอะโอเคมาอีกสิบบาทสร้างเถอะเดี๋ยวไปเก็บเอาข้างหน้าก็ได้เนาะค่ะมาอีกห้าบาทละ โอเค เออ มาอีก 10 บาท องุ่นแจกันมา โอเค มาอีกสิบหาเอ้ยองุ่นไม่อีก นั่นละอีกหาบาทอีกครั้งนึง โอเคโลตกมา ได้อีกหาบาทเนาะค่ะ ตอนนี้ได้เขาฟรีสปินสะสมไว้ที่ 35 บาท เนาะค่ะอ่าโอเคฟรีสปินสี่ครั้งโอเคมาแบบสิสิบหาดาบขวานตกลงมาอีก 10 บาท โลมานี่ เวลาได้ได้หน่อยเนาะคะ่ะ แต่ว่าเข่าดีอยู่กะคุ้มอยู่นะสำหรับคนที่บ่เฝ้าเนาะคะ่ะ ค่อย ๆเล่นค่อยๆอย่างไปเรื่อยๆ โอเคค่ะ ตอนนี้ไม่สุดท้าย เออหาบาทอังุนขอดาบขวานนี่ล็อกสามโอ้บอมาโอเคค่ะ ตอนนี้หนูนะบวกมาทั้งเบิดหนึ่งร้อยสิบบาทเนาะค่ะกะสิกดไปเรื่อย ๆ เออมงกุดมา บวกยี่ห้าเดี๋ยวพ่อหอดหาลอยเดี๋ยวเขาจะปรับใหม่อีกเทียนึงเนาะค่ะ อ่าโอเคไม่อีกสิบบาทอ่าโลมะโอเค โอ้โหส่วนมากมันสิได้แค่คอมโบสองคอมโบสามเนาะค่ะคอมโบหนึ่งมาโอเคมาสี่ช่อง โอ้โหเบิ้งแจกันว่าตกล็อกกลางสี่ลอยละอ่าอีกห้าบาท เดี๋ยวเวลาเล่นโลมานี่หนูนะอยากให้ใจเย็นๆเนาะค่ะค่อย ๆ เก็บไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องใจห้อนเล่นเล่นกันโดนๆเลยเนาะค่ะ กับโลมาสำหรับเกมโลมานี่หนูนะ คิดว่ามันเป็นเกมที่แบบค้นกับฮิตนะค้นเล่นย่างหลายเลยโลมาแต่ว่าเดี๋ยวหนูนะจะไปหาสูตรฟันสิงโตมาให้ฟันยังไงให้มันเข่า แต่ขอให้มันเข่าฟันสิงโตก่อนโอเคบวกสิบห้าเอ้ยได้อีกซี่ช่องอ่ะดาบขวานซี่ช่อง อังุ่นม้าอีกค่ะ โอเคได้โล่อีก หนูน้าได้เข่าฟีสปินแล้วได้นี่อ่าได้เข่าฟีสปินแล้ว โอเค ตอนนี้สะสมวิธี60 บาทเนาะค่ะ แล้วก็เข่าฟีสปิน หนูน้าขาดอีกเจ้าบาทเนี่ยขาดอีกร้อยสิบบาทเนาะโอ้โหแปดสิบหามาว่ะ เป็นได้ได้เปลี่ยนบอได้ได้เปลี่ยน คิดว่าได้เปลี่ยนนะร้อยสี่สิบห้าอ่ะโอเคไปค่ะ 30ปรับไม่เป็น 30เนาะค่ะสำหรับหาร้อยเขากะค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะบ่ฟ้าวบ่ฟ้าวผู้ใดมาจมมาเล่นโดนนี่หืมมาโอเคโอ้โหแถวนึงเลย มาอีกซี่ช่องอ่ะซี่สิบบาท โอเค ค่ะ ได้มาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท เนาะค่ะหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาท เออซี่ช่อง องุ่นแถวนึง มาวะเออ นั่นละ อ้โห โลมาแบบสิมาอีกหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้โหติดต่อกันเลยนะสองร้อยเจ็ดสิบเนาะค่ะ อีกร้อยนึงอ่ะโอ้โหมาร้อยสี่สิบโอเค ตอนนี้เอ้ย คอมโบสองเอาโลมาอีก คอมโบสามอีกครั้งนึงค่ะ โอ้โหบอมา ตอนนี้เดี๋ยว เขากะหอดพันแล้วปั๊บไม่เป็นหกสิบค่ะ โอเคค่ะ อันนี้คือตามสูตรเลยเนาะ หากคุณใดอยากเรียนตามกะ สอบถามได้เนาะคะ่ะว่าหนูนะเล่นเวลาใดนยังจังไหนหนูนะกะยินดีแนะนำให้เนาะคะ่ะโอเคมาอีกยี่สิบองุ่นม้าว่ะองุ่นม้า เอออุ้ยองุ่นอีกซีช่องม้าค่ะโอ้โหเสียดายเสียดายแจกันอะโอเค เออโลมาอุ้ยแจกัน โอเคค่ะขอดาบขวานล็อกแรก อู้บอมาอู้ เสียดายว่าบวกมาสองร้อยบาทเนาะค่ะ อยู่ที่พันสามละ อันนี้ทุนหาสิบบาทได้นี่ อันนี้หนูนะเอามาแค่หาสิบบาทนึงอือมมงกุฎซีช่องสี่ร้อยบาทเลยว่ะโอเค ค่ะ ตอนนี้หนูนะได้มงกุฎซีช่องในยมาสี่ร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะ หากเต็มช่องนี่ได้ย่างหลายอะหลักพันเลยเนาะ ถือว่าได้หลายที่สุด โอ้โห สามร้อยหกสิบเฮ้ยดาบขวานมาว่ะ โอเคค่ะ บวกมาอีกสี่ร้อยเนาะค่ะ โอเคอีกร้อยนึง เดี๋ยวเขาจะได้ปรับไม่กันแล้วอ่ามาอีกยี่สิบโอ้โหโลมา แจกกันไม่อีกโอเคสี่ร้อยยี่สิบบาทมาว่ะอ่าได้โลอีกอืมเสียดายแต่กะโอเคค่ะสี่ร้อยหกสิบบาท เดี๋ยวปรับไม่แล้วนะคะเป็นเอ่อร้อยห้าสิบโอเค ตอนนี้เขาอยู่ที่สองพันแล้วนะคะหืมสีช่องสามร้อยห้าสิบเข้าเรื่อยๆ เลยอะมือนี่มาอีกร้อยนึงนะคะ โอ้เสียดายเสียดายมงกุฎอะโอเคมาอีกสี่ร้อยโอเคเออมาอีกสี่ร้อยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดแล้วเนาะค่ะสำหรับเกมโลมาของเขาเข่าบ่หลายเนาะค่ะแตกอะเข่าดีแตกย่างดีอะโอเค เห็นปะลองสังเกตบ้างนะประมาณเอ่อสองสามเทียกะย่างหน่อยกับเทียนึงแล้วเนาะค่ะเออสองสองแถวลวดเดี๋ยวโอเคอู่อังุ่นมาอีกแปดร้อยค่ะ เฮ้ยมาอีกว่ะคอมโบเขาโอเคตอนนี้เขาได้เอ่อฟรีสปินซีครั้งแล้วค่ะ ได้บิ๊กวิน1,950บาทอืมโคตรเอา 1,950บาทด้วยค่ะ โอเคอีกหาสิบมะกับฟรีสปินเอ่อซีครั้งโอ้โหค่ะอีกหาสิบไม่สุดท้ายแล้วค่ะ โอเคโอ้โหเขาฟรีสปินรอบนี้เขาได้หน่อยเนาะค่ะ บวกมาทั้งหมด2,150 บาทเนาะค่ะ4 0 0มละ โอเคเดี๋ยวหนูนะขอกดต้ออีกก็แล้วกันเนาะหนูนะคิดว่ามันยังไปได้อีกอะโอเคไม่หาสิบอ่าอีกหาสิบค่ะเฮ้ยแจกันโอเคมาอีกครั้งนึง โอ้โหอังุ่นมานั่นละโอ้โหเฮาเข่าอ่าฟีสปินติดต่อกันสองครั้งเลยเนาะค่ะเฮ้ยติดติดกันเลยอะไรไล่กันเลย ตอนนี้สะสมอร้อที่ 250แล้วค่ะได้หน่อยกว่าอ่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วมันเท่าไหร่อะพันแปดหรอโอเคมาอังุ่น โอเคสี่ร้อยห้าสิบค่ะ โอเค มาเดี๋ยวอีกครั้งนึง โอ้โหบาเขาโบนัสบาเขาเนาะค่ะบวกมาหาร้อยเนาะค่ะอ่ะ ขอ กดต่ออีกเนาะค่ะเออสองร้อยโอ้โหโล่โล่น่าจะตกตรงองุ่นล็อกสามนะ แต่ว่าตกเนาะค่ะอ่ามาอีกร้อยห้าสิบองุ่นมา เอ้ยโล่สี่ช่อง โอเค ได้ดาบขวานอ่าตอนนี้หนูนะได้เข่าฟิสปินอีกแล้วอ่ะเฮ้ย เข่าฟิสปินติดต่อกันแบบซี่ก็ได้เหรอ ตอนนี้ซี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเนาะค่ะ อ่ะองุ่นมาแจกันซี่ช่อง โอเคค่ะ สะสมไปที่หกร้อยบาท โอ้โหบ่เข่าเลย บวกมาอีกหกร้อยเนาะค่ะ อ่ะ เดี๋ยวหนูนะขอ กดต่ออีกก็แล้วกัน หนูน่าว่ามันยังไปได้อีกอะเพราะว่าฟิสปินเขาติดต่อกันแบบซี่ มันต้องมาอีกแหละ อ่ะมาอีกเห็นปะเฮ้ย เดี๋ยวซีช่อง โอเคมา อีกครั้งนึง เฮ้ย มาว่ะ ได้ดาบขวาน บวกอีกสามร้อยเนาะค่ะอืมมาอีกแจกัน เดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เหรอ โอเค ตอนนี้หนูนะเด้คอมโบหกอีกครั้งนึง โอ้โหมาว่ะ โอเคตอนนี้เด้คอมโบเจ็ดได้ฟรีสปินยี่สิบครั้ง คอมโบแปดต้องมาแล้วล่ะ มาว่ะ ตอนนี้ฟรีสปิน 20 ครั้งแล้วค่ะ บวกมาอีก1,050บาท เฮ้ย แบบนี้ก็ได้หรอหนูนะได้อ๋อฟรีสปินติดต่อกัน อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วนะ โอ้โห มาว่ะ สีช่อง อังุ่นมอีกค่ะ แจกัน โอ้โหบ่ตก อีก 19 ครั้งเหลือๆมาว่ะ โอเค มาอีกหาสิบ ไว้มาแบบสินั่นละมา 1,300เลยเหรอ เฮ้ยหนึ่งพันสามร้อยสะสมวิธี2,600บาทแล้วเนาะค่ะตอนนี้ โอเค อีกหนึ่งร้อย เฮ้ย แจกกันมา ยังได้อยู่อาเรื่อยๆเนาะค่ะ ตอนนี้เหลืออีก16ข้างโอเคอีกหาสิบเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยอ่า มาอยู่ โอเค เออหือรอยเดียวเอง โอ้โห เห็นไว้เมื่อกี้ ย่างหลาย แต่มา แค่รอยเดียว โอเคมะรอยหาสิบมาว่ะ สามพันนหึ่งร้อยแล้วว่ะ โอเคอีกร้อยหนึ่งสะสมไปเรื่อยๆ เนาะค่ะเขายังเหลืออีกหาข้างเหลือซีแล้ว โอเคไม้คุมอะรอบนี้ย่างคุมเลยเขาฟิสปินติดต่อกันโอเค มาอีกร้อยหาสิบขอแถวนึงดิขอแถวนึงอ่ารอบสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอาหุ่นบ้างนั่นเออสามช่องกันยังดี โอเคค่ะ หนูนะบวกมาทั้งหมดสาามพันหร้อยบาทกับการเข่าฟรีสปินยี่สิบครั้ง อ่ะเดี๋ยวกะขอพอซ้ำนีดีกว่าเนาะค่ะสำหรับคนที่ขอมาว่า ขอเบิ้งทุนอ่าหาสิบบาทแน่นูนะก็เล่นให้เบิ้งแล้วเนาะค่ะสำหรับสูตรหาเปอร์เซ็นต์ของนูนะเดี๋ยวมีขอสงสัยยังก็สามารถสอบถามได้ในแชทเทเลแกรมเนาะค่ะเดี๋ยวหากผู้ใดสนใจอยากเข่ากุ้มเดี๋ยวนูนะสิถิงลิงไปให้ใต้คลิปเนาะค่ะเขามีกิจกรรมดีๆให้เล่นมีทุนแจกมียังให้เล่นกันสู้มือเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้นูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ